สวัสดีครับส่องพระใหม่กับเน็กแฟนพระนะครับคลิปนี้นะครับมาติดตามความคืบหน้าล่าสุดของเหรียญเม็ดแตงรุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ชุดนำเลิก และเหรียญรุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ชุดลุ้น ซึ่งเหรียญเม็ดแตงรุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ชุดนำเลิกพระออกวันที่ 25 มีนาคมนี้นะครับและสำหรับเหรียญรุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ชุดลุ้น พระ ออกวันที่ 31 มีนาคมนี้นะครับเดี๋ยวมาติดตามชมคลิปฟังชัดๆ จากพี่ป๋องสุพรรณกันครับ โอ้ยเครียด เจอมาดามกี้ยิ่งเครียดเข้าไปหนักเนนมากดดันไงเขามีเลื่อนสองร้อยกว่าลังมา รอกันมานานแล้ว ถึงเวลา มาชมเม็ดแตงครับเลื่อนสมณศักดิ เสกวันที่ยี่ห้ารับได้เลยนะครับนะกดไลค์กดแชร์กันเลย เดี๋ยวมาชมความสวยงามสุดคุ้มฮะ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ไม่เล่นรุ่นเลื่อนสมณศักดิ์จะเล่นรุ่นอะไร ตอบหน่อยสวัสดีทุกท่านครับ เดี๋ยวใส่แว่นดู ผู้ใดคุณสุรพล สุกจาง สวัสดีครับ ทุกท่านนะฮะ สายสะพานบุญ นะฮะสะพานบุญป๋องสุพรรณการันตีทุกท่าน แล้วก็ศูนย์จองทุกท่าน นี่มาดูใครเขามารอพระดูนี่ นี่ มาดามกี้นะ มีรุ่นเลื่อนสองร้อยกว่าลังนะ แล้วชุดเม็ดแตงนี่ก็ ก็มีนะครับ เดี๋ยวมาดู มานั่งเฝ้ากดดันนะเอาพี่โยรัชดาเป็นไงพี่โย โอ้โห คิดถึงพี่โยมากเลย แต่ว่าผมมาทำงานทุกวันเลย อยู่โรงงานทุกวันเลย ตอนนี้ไล่เสร็จหมดแล้ว นะฮะ เสร็จหมด เสร็จหมด มาตรฐานได้รับแน่นอนนะครับเลื่อนสมณศักดิ์ชุดลุ้นนะฮะ ชุดลุ้น รับวันที่สามสิบเอ็ดนะฮะ รับวันที่สามสิบเอ็ด ส่วนชุด เม็ดแตงนำเลิกรับวันที่ยี่บห้านะฮะ จะออกเม็ดแตงนำเลิกก่อนนะครับ ส่วนเม็ดแตงชุดลุ้นน่าจะเป็นเอ่อพุทธภาทันใกล้เคียงนะ อ่า ฟังเองนะคือทุกอย่างไปลงอยู่ที่เจ๊สาวสองมงคลศิลป์หมดเลย ไม่ต้องมาลงที่ผม ผมทำเสร็จหมดแล้วพี่ไก่สวัสดีพี่ไก่มารับวันที่ยี่ห้ายี่ห้าเลยนะ ที่วัดด้วยด้วนแต่ว่ามันเขาห้ามคนเข้านะ ผมจะเอาของเข้าไปเสกอย่างเดียวแล้วก็ไม่ให้คนอยู่เลยนะตามกฎกติกา เพราะว่าทางวัดบอกว่าให้เสกยี่ห้ายี่เจ็ดยี่เก้านะครับ เราก็พร้อมเสกเจริญพรครับ โยมป๋องครับ อ่า สวัสดีครับ เราจะไปเสกนะ แล้วเดี๋ยวมาดูเหรียญกันว่า วันนี้เรามาบุกลังสอมงคลศิลว่าเสร็จไหมจเจริญพรสามออกเมื่อไหร่ นู่นเลยครับเดือนเมษาวันที่ยี่สิบสี่นะฮะจเจริญพรสามรับรองวัดแตกนะ อันนี้ถือว่าเป็นการกุศลพี่โยยี่ห้าไปอ่าไปรับเลยได้ แต่ว่ารู้สึกว่าเขาให้เสกเนี่ย ไม่ให้มีคนอยู่ จะเอาของเสกไว้นะฮะแล้วก็รับได้เลย แล้วก็รุ่นรุ่นชุดลุ้นเลื่อนสมณศักดิ์นะฮะ ผมจะให้รับวันที่สามเบ็ดนะฮะแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากัน นะฮะแต่จะเสกให้หมด เพราะว่า เม็ดแตงนี่เป็นวาระสามแล้วเนาะใชวาระที่สามแล้วนะเม็ดแตงเนี่ยเสกที่วัดไตรมิตร แล้วเสกเมื่อเอ่อที่ไปเสกเจริญพรกลางเออเจริญพรกลางเราก็เอาเข้าเสกใช่ใช่ใช่ใช่อืมไปหลายรอบมากหลายรอบเลยเหรออืม สวัสดีทุกท่านนะครับ วันนี้ก็ถึงเวลาแล้วอัปเดตถึงการรอคอยอยากได้เสื้อครับมีจำหน่ายไม่มีเสื้อเสื้อเดี๋ยวจะต้องมีเล่น เพราะว่าจริง ๆ ผมจะทำไปแจกนะ ทีนี้ว่าพิธีที่วัด เนี่ย เขาไม่ให้จัดใหญ่แล้วไม่ให้คนเยอะก็เลยทำอะไรไม่ได้นะจะทำโรงทานไปเลี้ยงก็ก็ก็ทำไม่ได้นะครับ เพราะว่าเหตุเพราะว่าเป็นกฎกติกาผมทำตามกฎหมดนะ เปิดวันไหนเสกวันนั้น รอยักษ์วันพุธไทย ได้แน่นอนพี่ ตอนนี้นำเลิกอยู่นี่หมดแล้วนะยังไงก็มากดดันเจ๊สาวกันเอานะครับ สอมงคลศิลป์ลงยาแบบสวยมากนี่ยังมาบีบผมอีกอาจจะเอาชุด นำเลิกกับผมอีกครับ ไม่มีแล้วทองคำหมด สวัสดีทุกท่านครับ นะพี่โย ของพี่โยนะ เทพซิ่งนะบล็อกกำลังไปได้ เดี๋ยวเดี๋ยวใกล้ ๆ ได้เห็นแล้วไปรับได้ที่สนามพระนครสวรรค์อ๋อ สนามพระอาอริยสงฆ์ห้าแผ่นดินอุ้ยเดี๋ยวนะครับอริยสงฆ์ห้าแผ่นดินเออเดี๋ยวไหลสด เอพ่อโชดโทรมา เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวไหลเดี๋ยวจะโทรกลับ ให้คนมารับได้ที่สนามพระได้เลยครับนะได้แน่นอนพระเราออกแน่นอนพี่โยประกาศแล้วไม่ไม่มีคำว่าคำไหนคำนั้นนะฮะ FC พี่ป๋องกับเจ๊สาว โอ้โหกับขอบคุณมากคุณนัดอะไรนัดดิดสันติฤทธิ์ศักดิ์อืมคุณอนันต์ประสิทธิ์ เขตกิจอืมคิดถึงลุงป๋อง โอ้โห สวัสดีทุกท่านนะเอาใครอยากชมพระมาชมพระดีกว่า เป็นการไม่เสียเวลา นี่คือเหรียญเม็ดแตงรุ่นเลื่อนสมณศักดิ์เนื้อทองคำชุดนำเลิกนะครับ สวย ๆ เลยดูก่อนดูกล่องก่อนดีกว่านะนี่นะฮะนี่กล่อง โอ้โหเป็นกล่องไม้นะครับ ข้างในเป็นอ่านี่บุอย่างดีนะครับนี่เป็นกล่องแล้วก็มีเขียนว่าเลื่อนสมณศักดิ์พระราชมงคล วัชราจารย์เจ้าคุณพัฒปุญญกาโมนะฮะอันนี้เป็นฝีมือการออกแบบของเจ๊สาวเองนะฮะเพราะว่าผมไม่ได้ทำเลยสั่งเขาทำให้ ธรรมดากล่องก็จะทำเองออกแบบเองนี่เขาออกแบบให้เสร็จละดีไม่ดีก็ด่าเจ๊สาวนะ นี่สวยไหมลงยาแดงใช่ไหมสาวอันนี้ใช่ค่ะข้างหลังลงยาพัดยศ โอ้โห เนื้อทองคำครับ ชุดนำเลิก สร้างร้อยเก้าสิบเก้าชุดนะฮะ สร้างร้อยเก้าสิบเก้าชุดมีอะไรบ้างเดี๋ยวมาดูกันนะครับ เนื้อทองคำลงยาแดงหลังพัดยศนะครับร้อยเก้าสิบเก้าองค์เท่านั้นไปไง ไอเสียแย้ไปไหนวะ ได้มาอย่างงี้ มาตัดที่เจ๊สาวเจ๊สาวมีกี่ชุดวะเนี่ยสี่ชุดเจ๊สาวมีสี่ชุดนะแย้มึงชี้เป้า เอาไปแล้วฮะมันตัดไปแล้วเหรอโอ้โหตายแล้ว ตายแล้วพี่โย ลูกน้องพี่โยบุกหน้าดูบุกยันภูเก็ต นี่ครับตอกโค้ดนะ ตอกโคดก้อนเงิน ไม่ค่อยชัดว่าสาวเดี๋ยวนะกล้องกูเป็นไรบ้างอ่าชัดแล้วนี่ครับก้อนเงินแล้วก็ตอกตัวอ่าชื่ออ่าชื่อหลวงปู่นะชื่อพัดนะฮะแล้วก็เลขอยู่ด้านข้าง ด้านนี้เป็นดอกไม้เขียนว่าตัวทอทหารก็คือ ตัวทองคำเอ้ยมีนี่ครับ โค้ดจะเป็นอย่างนี้นะครับ ตรงนี้จะเป็นตัวดอกรูปดอกไม้แล้วก็มีทอทหารอยู่ข้างใน คือคือ ทองคำนะครับ นี่เป็นก้อนเงินบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์นะครับ ของการใช้เหรียญนนี้นะ เงินทองไม่ขาดนะครับ ด้านนี้เป็นรูปพัดยศแล้วก็มีชื่อหลวงพ่อหลวงปู่พัดนะฮะ เป็นตัวพอพอแล้วก็พัดนะฮะอยู่ในนี้นะฮะเพื่อความเป็นสิริมงคลแล้วก็อายุยืนข้างบนนี้นะครับ เป็นเหรียญที่สมบูรณ์แบบแล้วเป็นพระเกจิอาจารย์ เป็นอริยสงฆ์ห้าแผ่นดินนะครับ เป็นเกจิอาจารย์แห่ง เมืองปากน้ำโพนะครับ ถือว่าเป็นเทพเจ้าซื้อมาได้ตลาด พระหลวงพ่อพัดได้หมดครับพี่โยครับ นี่เป็นเนื้อเนื้อทองคำลงยาแดงนะครับพรีเมียมมากงานนะอืบ กล่องนี้สวยมากนะ พอแพ็คแล้วก็จะมีกล่องใส่อีกเนี่ยครับ พอปิดแล้วก็ใส่กล่องแล้วก็จะซีนพลาสติกนะครับ นี่นะฮะงานเนี่ยเป็นแบบนี้ พอใส่เสร็จแล้วจะเป็นแบบนี้นะครับ พี่น้องครับ นี่ครับนี่จะเป็นแบบนี้ เนี่ยจะแพ็คนะรอรับได้วันที่ยี่ห้านะครับร้อยเก้าสิบเก้าชุด เท่านั้น อ่า ขอขอบคุณทุกท่านโอที่เข้ามาชมต่อไปเป็น รายการที่ 2 เนื้อเงินหน้ากากทองคำต่อโค้ด9รอบ ไม่ตัดปีกลงยาแดงหน้าหลัง นี่นะครับคือพระชุดนี้ถ้าไม่ตัดปีกจะอยู่ที่ชุดของชุดนำเลิกอย่างเดียว ไม่มีไม่ไมไม่ไม่มีที่ คือชุดนำเลิกจะไม่ตัดปีก แล้วต่อเก้ารอบนะครับนี่ชุดลุ้นจะเป็นตัวแถมอ่าตัวแถมแค่นั้นชุดลุ้นใช่เดี๋ยวจะมาดูทีเด็ดเยอะนะ ค่อยๆดูกันนะครับค่อยๆชมต่อเก้ารอบหมายความว่านะครับ ที่ตอกให้เนี่ยเพราะว่าทำอะไรจะเจริญก้าวหน้า ขอบนี่นะครับที่ไม่ตัดก็เกินออกมานะครับทำอะไรก็จะเหลือกินเหลือใช้ขอบเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าไม่ตัดปีก คือปีกเกินนะ ตอกเก้ารอบเก้าตัวนะก้าวหน้านะครับเจริญรุ่งเรืองแล้วก็เป็นรูปหลวงพ่อพัดนะฮะเจ้าคุณพัดเราเนี่ย เป็นรุ่นเลื่อนสมรศักดิ์ถือว่าเป็นรุ่นเลื่อนที่สวยแล้วลงยาแดงนะฮะ ลงยาแดงหน้าหลังเนี่ยลองคิดดูสิพัดยศเนี่ยครับถือว่าเป็นการยกย่องเชิดชูนะครับ บารมีของหลวงปู่พัด วัดห้วยด้วนนะครับ แล้วใครที่ได้ไปใช้นะผ่านการพิธีนะครับสามพิธี ล่าสุดนี่วาระที่สามนะฮะวันที่ยี่ห้านี้ที่วัดห้วยด้วนนะเสร็จแล้วก็จะทำการจำหน่ายจ่ายแจกให้แก่สะพานบุญแล้วก็แล้วก็ศูนย์จองทุกท่านนะที่มีอยู่ เพราะว่ามีแค่ 199 ชุดเท่านั้น ต้องขออนุโมทนานะฮะกับทุกท่านที่ได้ร่วมบุญมา งานครั้งนี้คุณติ๊งโน้ตเป็นผู้จัดสร้างนะครับนำเงินทำลิฟต์นะครับ ขึ้นมหาเจดีย์ลิฟต์จำนวน 10 ท่านนะครับ3ชั้น ของออลืมยี่ห้ออีกว่า สิ้นเดือนนี้นะครับ เขาจะไปติดเพราะว่าตัวไอตัวมอเตอร์จะมาตอนสิ้นเดือนเขาจะไปติดตั้ง เราจะไปติดตั้งให้ทั้งหมดจะเป็นโครงสร้างทั้งหมดนะครับ จะทำให้กับทางวัดโดยใช้ปัจจัยที่ได้ร่วมบุญกันมาชุดรุ่นเลื่อนสมณศักดิ์เม็ดแตงอันนี้นะครับ นี่คือรายการที่ 2 รายการที่ 3 ครับ รายการที่3เป็นเนื้อเงินหน้ากากทองคำต่อเก้ารอบไม่ตัดปีกลงยาน้ำเงินหน้าหลัง นี่มาดูกันนี่ คือผลงานคงต้องต้องชมนะ ทีแรกก็ไม่อยากจะชมเพราะมันช้าคือก็ชมหน่อยเพราะว่าสอมงคลศิลป์เนี่ยคัดสรรนะครับ ในการศิลปะลงยาเนี่ยคุยพื้นเนี่ย นะ ผมหาตัวเทียบยากนะ ผมคุยให้เลยนะ เพราะว่าผมงานผมเนี่ยเลื่อนธรรมศักดิ์ออกวันที่สามเบ็ดครับวันที่สามเบ็ดบอกต่อๆไปเลยรับแน่นอนนะครับ ผมบอกแล้วว่าออกเดือนนี้ก็ต้องออกเดือนนี้นะฮะวันที่สามสิบเอ็ดส่วนเม็ดแตงออกวันที่ยี่ห้านะครับชุดนำเลิกชุดลุ้นเลื่อนเลื่อนธรรมศักดิ์ออกวันที่สามสิบเอ็ดมีนานะครับ ติดต่อตามศูนย์จองได้เลยนะครับ แล้วใครที่ไม่สะดวกจะส่งให้นะครับ ยุคโควิด ผมก็ไม่ไม่อยากเจอใครนะฮะจะส่งให้แบบทำงานกันแบบเมื่อก่อนไม่ได้นะครับเสกใหญ่ไม่ได้ เลี้ยงไม่ได้ แล้วก็พบปะกันไม่ได้นะครับ สัมผัสกันก็ไม่ได้ ห่างๆกันไว้ก็ดีครับ เพื่อความปลอดภัยเหรียญในมือผมนี้เป็นเนื้อเงินหน้ากากทองคำตอกเก้ารอบนะครับตอกเก้ารอบเห็นไหมฮะนี่ ต่อเก้ารอบเลขเก้า อืดหนึ่งสองสามสี่ห้าเก้ารอบชั้นบนนู่นเลย ไม่ตัดปีก พิมพ์นี้นะ เป็นพิมพ์ที่สวยงามด้านหลังลงยาน้ำเงินนะครับ พัดยศลงยา สีพัดยศประจำพระราชมงคลวัชรจารย์ ซึ่งเป็นสีของพัดยศที่ได้รับพระราชทานมา ผมถือว่าเป็นรุ่นสำคัญรุ่นหนึ่งนะครับพ่อโทรหาใช่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมโทรกลับนะใครใครแจ้งแจ้งพ่อโชดด้วยนะครับ เดี๋ยวผมไลฟ์เสร็จผมจะโทรกลับน่าน่าจะมีงานเพราะว่างานพ่อโชดวันที่ 27 นี้ก็ต้องเตรียมงานกันนะครับ คือรับตาตั้งเป็นเจ้าอาวาสอารามหลวงวัดพุทธไทยสวรรค์ สวัสดีครับคุณสุชาตินะฮะทุกท่านนะครับมาชมกันนี่เป็นเหรียญที่สวยงาม แล้วก็เหมือนที่สุดเท่าที่ผมทำเหรียญมานะเหรียญเลื่อนก็เหมือนแต่เหรียญไม่แตงเนี่ยเป็นหน้าหลวงปู่เลยนะครับ ที่แบบ ไปถ่ายมาแล้วก็มาแกะ เขาบอกอยากได้หน้าอย่างนี้ ผมแกะให้หูท่านใหญ่ๆนะครับ คนโบราณนะฮะอายุร้อยกว่าปีนะครับ ผมถือว่าความเมตตาท่านสูงมากนะแล้วด้านบนเนี่ย ผมบอกให้เลยนะ อายุยืนเนี่ยใครเป็นคนบอกให้ใส่รู้ไหมพระอาจารย์โชตวัดพุทธไทยสวรรค์นะเป็นคนดำริให้ผมใส่คำว่าอายุยืนไป เพราะฉะนั้นเหรียญรุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ทุกเหรียญเนี่ยจะเป็นเหรียญที่ทรงคุณค่าในอนาคต นะครับเชื่อผมเลย เพราะว่าการทำเหรียญทุกเหรียญเนี่ย ผมจะถามทั้งอาจารย์ ทั้งศาสตร์ทั้งศิลป์และเจ๊สาวมาช่วยออกแบบว่า เราจะใส่ยาอะไรสวย นี่ก็ต้องให้เครดิตเจ๊สาวว่า QC คัดนะฮะคัดสรรพระเนี่ยถ้าไม่สวยเนี่ยจะดีดออกนะครับทำใหม่ เสียหายไปเยอะนะครับ ที่ผ่านมาผิดบ้างถูกมั่ง แต่ตอนนี้กินผมยากนะฮะแข็งแล้ว ไอ้กี้เดี๋ยวก็แข็งทำไปอีกสองทำรุ่นเลย ตอนนี้ยังไม่แข็งเดี๋ยวจะรู้ว่า ตีพระเนี่ย ปั๊มพระยังไงผิดพลาดยังไงเนื้อยังไง เดี๋ยวจะรู้นะครับ ตอนนี้เรารู้หมดแล้วเพราะเราผ่านมาหลายรุ่น อันนี้นะ ยงยาเขียวนะครับ เงินหน้ากากทองคำชุดนำเลิกเนี่ย เงินหน้ากากทองคำน่ารู้สึกว่าจะห้าเหรียญนะครับเนาะห้าเหรียญเลย คุ้มค่ามากนะ ลังหนึ่งแค่หกหมื่นเท่าไหร่วะตอนนั้น ออกไปเนี่ยจำไม่ได้ละหกหมื่นห้าหรือหกหมื่นเท่าไหร่ ไม่รู้หกหมื่นเก้าเก้าอะไรนี่แหละผมเดี๋ยวนี้ผมไม่ค่อยได้จำราคาบางทีก็ลืมครับนะใครที่จองไว้ก็ผมว่าคุ้มค่ามากนี่ครับ ต่อโค้ดแล้วก็ลงยาโอ้โหสวยงามมากลงยาหน้าหลังเนี่ย คุยพื้นเนี่ยนะโอ้โห ผมบอกเลย เหรียญเม็ดแตงเนี่ย จะเป็นเหรียญที่น่าใช้ที่สุด เหรียญน่าใช้ที่สุด ดูกล่องก็พอแล้วดูกล่องเลยรายการที่ห้านะ เงินหน้ากากทองคำไม่ตัดปีกลงยาสีฟ้า สีฟ้าเนี่ยเป็นสีประจำวันเกิดของหลวงปู่นะฮะเราขาดไม่ได้เลยสีฟ้า ถ้าเป็นเหรียญของหลวงปู่พัดเนี่ย เราก็จะทำลงยาสีฟ้าหน้ากากทองคำแน่นมากนะ นี่ไม่ต้องกลัวเลย ติดเนี่ยนะครับ เรื่องติดหน้ากากเนี่ยโรงงานเนี่ยพี่นิดเนี่ยเขาพิถีพิถันมาก ถ้าติดเพเยอผมก็ไม่เอา นะฮะจะมา QC จมูก บี้ ก็ไม่เอา ที่ผ่านมาเนี่ยที่มีการบุบบ้างอะไรบ้างเพราะว่าเราไม่ได้ใส่ฟองน้ำนะฮะต้องขออภัยที่ผ่านมานะในการผิดพลาดตอนนี้เราจะใส่ฟังฟองน้ำอีกนะครับ ก็เพื่อการฟาร์มนะกล่องเนี่ย เราก็จะใส่ไปในกล่องแบบนี้นะครับเนี่ยแล้วก็จะปิดแล้วก็จะซีนเนี่ยท่านจะได้รับพระแบบนี้ กล่องสวยๆเลย สีชานะครับ สีชา ด้านหน้าเป็นกล่องสายสีชา รูปพัดยศนะเพื่อเป็นมงคลต่อผู้ที่ได้จองเลื่อนธรรมศักดิ์ไว้แปดลังครับนะได้เลยครับวันที่สามเบ็ด ลิขิตฟ้าไปรับได้เลยติดต่อจองกับใครนะครับ รายการที่หกเป็นเงินหน้ากากทองคำตอกเก้ารอบไม่ตัดปีกลงยาธงชาติหน้าหลังโอ้โหอันนี้เป็นเหรียญที่ผมชอบที่สุด ผมจะเอาไว้ห้อยองค์หนึ่งนะผมจะเอาไว้ห้อยองค์หนึ่งนะนี่ ผมชอบมากเลยชาติศาสนา พระมหากษัตริย์นะครับ พี่น้องครับ สวยจริงๆ สวยไหมกี้เนี่ยโอ้โหนี่แล้วดูดิเองต้องวันหลังต้องทำแต่นี่เขาเป็นโลข้างหลังเนี่ยนี่นะสวยมากแล้ว หลวงพ่อรวยกิกกี้เนี่ยผมเห็นนะ ผมเห็นลงยาเป็นธงชาติอังกฤษนะ เป็นเพ้นนะผมว่าเป็นเป็นงานที่เป็นงานแรกที่ที่หน้าหน้าหน้าหน้าสะสมเลย เพราะว่ายังไม่มีใครทำ ตอนนี้งานเพ้นเริ่มมาแล้วกีกี้เป็นงานแรกของหลวงพ่อรวยวัดมาตาพุทธนะครับ รอติดตามชมผลงานของคุณมาดามกี้ นะ มาดามกี้เขาสร้างหลวงพ่อรวย วัดมาตาพุทธรุ่นอ่ารวยมหามงคลมึงหยิบเรียลายธงชาติมาอันดิกูจะให้เขาดูหน่ของของมาดามกี้นะ คือบางคนก็ดราม่าอย่าดราม่าเลยครับ คือสร้างสารรค์ผลงานออกไปเนี่ยผมว่านะ ทุกรุ่น ทีมงานที่สร้างทุกคนเนี่ยผมว่าเขาตั้งใจสร้าง นะ แล้ววัตถุประสงค์ชัดเจนทุกคนทำน้อยทำมากถือว่าสร้างประโยชน์ร่วมกัน นี่นี่นี่นี่ลายธงชาติหลวงพ่อพัดเนี่ยอันนี้สวยมากนะนี่ที่โดนด่ามาเนี่ยนี่นีนี่ครับ แล้วใส่กล่องอย่างนี้ นี่คือห้าเหรียญนะห้าเหรียญเนื้อเงินหน้าทองคำนะห้าเหรียญนะทองคำหนึ่งนะใช่ไหมทองคำหนึ่งโอ้โหนี่ โอ้โหพรีเมียมมากเลย แล้วดูกล่องเดี๋ยวก่อนดูกล่องเดี๋ยวก่อนไม่ได้คุยนะ เนี่ย กล่องผมเนี่ยทำนะกนะกล่องยังบูชาได้เลย เพราะรูปหลวงปู่ยิ้ม ยิ้มรับทรัพย์ยูเครนกับรัสเซียอะไรอ่ะนี้นี่นี่นี่นีนี่นี่เดี๋ยวมาดูมาดามกี้หน่อยเนี่ยเนี่ยอังกฤษอเมริกามียูเครนกับรัสเซียได้นะนะคบอ่าเนี่ยมีนี่ธงชาติอังกฤษเนี่ยหลวงพ่อคูณนะเนี่ยดูกันเป็นไกด์นะเนี่ยผมว่าเขาสร้างสรรค์ผลงานนะ คุณไม่ชอบอย่าเล่นนะอย่าไปดราม่าใส่เขา ก็รูปหลวงพ่อเหมือนกันเนี่ยใส่อะไรลงยาเนี่ยสร้างสรรค์นะเนี่ยของมาดามกี้เนี่ยผมยังจองไว้เลยนะยูเคนเพราะผมถือว่าพระทุกองค์ที่ทีมสร้างทุกนี่มียูเคนด้วยเฮ้ยยูเคนแล้วมีรัสเซียไหมวะมีค่ะเออว้ายรัสเซียกำลังดังเลยรัสเซียไหมล่ะเอ้ยนี่มาดูรัสเซียนี่เห็นไหมเนี่ยธงชาติทุกประเทศเลย โอ้โห นี่คือผลงานที่สร้างสรรค์ของมาดามกี้นะไปติดตามกันเลยแล้วจะเป็นเหรียญที่ดังนะจำไว้เลยนะเพราะไม่มีใครทำ พอทำออกไปแล้วนะ ไปฝากญาติฝากอะไรที่ทำงานต่างประเทศได้เลย เนี่ย เนี่ย แล้วเหรียญไม่แพงด้วยเหรียญไม่กี่ตังค์เองอันนี้เยอรมัน นี่ มีเยอรมันด้วย อืมผมถือว่าสวยนะเหมือนแบบพาหลวงพ่อไปอยู่ทุกประเทศนะอ่าทุกคนอย่าอย่าไปดับตำหนินะหลวงพ่อไปอยู่ทุกประเทศนะคือเป็นการเชิดชูบารมีของท่าน ด้วยความศรัทธาของคนทั่วโลกเนี่ย ผมบอกว่าเป็นเรื่องดีนะ อ่ะเอาอะไรมาคิดนะอ่ะสเปนไหมอ่ะมีเห็นไหมมีมีจีนะด้วยนี่นี่มีจีนด้วยใครอยู่เมืองจีนอันนี้สเปนเนี่ยอ่ะนี่สเปนเนี่ยอ่ะนี่สเปนนะอเนี่ยโอ้โหใครทำอ่ะ เนี่ยคือผลงานแล้วก็ความคิดสร้างสรรค์ของอสอมงคลศิลป์ แต่ว่าเป็นคนดาริของผู้สร้างก็คือมาดามกี้นะครับ มาดามกี้อ่ะไปไปหาจองกันนะครับ หลวงพ่อคูณอ่าวัดมาตาพุทธรุ่นรวย รวยรวยรวยรวยรวยมหามงคลรวยมหามงคลอ่ะเป็นไงครับ นี่ก็ให้ชมแบบความคืบหน้านะไอไอหลุนเลื่อนเราเดี๋ยวไปดูกำลังแพ็คอยู่เหนื่อยนะครับแล้วพี่น้องทุกคนนะ ไม่ต้องห่วงการทำงาน เนี่ย ผมจะทำสร้างสารรค์ผลงานแล้วก็ได้สร้างกุศลนะครับ ได้สร้างกุศลจริง ๆ นะไม่ได้ไม่ไม่ได้มาพูดแล้วไม่ทำทำนะฮะดูทรง นะสวัสดีทุกท่านอะมาดูกันต่อ เหรียญชุดนำเลิกเนี่ยนะทีแรกมีห้าสิบเหรียญนนะผมบอกไว้เลย แต่ตอนนี้ผมมีเซอร์ไพรส์เดี๋ยวมาดูตัวเซอร์ไพรส์ใครที่จองชุดนำเลิก เหรียญเม็ดแดงรุ่น เรือนสมณศักดิ์ใจเย็นๆคุ้มค่ายังไงมาดูครับอ่านี่ เดี๋ยวผมจะให้ดู ต่อไปอะไรวะครับนี่ครับ ไอ้นี่ยี่สิบเหรียญต่างหาก เป็นเจ็ดสิบเหรียญ อันนี้มาดูนี่ครับนี่ตัวล่างนะ ตัวล่างนะตัวล่างรายการที่เจ็ดนะ รายการที่เจ็ดแบ็กโลเดียมต่อเก้ารอบไม่ตัดปีกครับแบ็กโลเดียมไม่ตัดปีกนะครับนะ วันที่ยี่ห้ารับพระนะฮะผู้สร้างวันนี้ไม่อยู่ฮะ ไปบุรีรัมนะฮะจะไปแข่งรถมั้งครับ จริงๆก็ถ้าอยู่แล้วเขาก็จะมาด้วย อืม ทิ้งงานเลยนะห้าสิบเอ็ดบวกยี่สิบเป็นเจ็ดสิบเอ็ดครับ จากห้าสิบเอ็ดองบวกให้ยี่สิบอีกยี่สิบองชุบทองกระชุบเงินลงยาสังกติขวังคอย อ่าเดี๋ยวค่อยดู รอลุ้นกัน อดใจรออีกนิดนึงคุ้มไหมคุ้มไหมครับ กี่กี้ครับ คุ้มมากค่ะ มาดาวกี้เ๋ยไหม เราเชียร์เขา เขาก็เชียร์เรา่ะขายตัวแถมได้ทุนแล้ว เออแสดงได้ทุนนี่แบ็กโรเดียมงานนี่นะของเจ๊สาวนี่นะผมบอกเลย ผมเนี่ย มีคนชุบมาให้ผม เนี่ย หลายเจ้ามาก นะมันสู้ไม่ได้จริง ๆ เลย มันมันต้องปฏิเสธเขาไป ต้องมาคนสุดท้ายมาจบที่สองมงคลศิลป์เนี่ยเนี่ย มาจบที่สองมงคลศิลป์ไม่มีคำว่าผิดหวัง เนี่ย ไอ้มาดามกี้มันก็ลงยาที่นี่นะเพราะใครเหรียญที่สร้างแล้วนะมาลงยาที่สองมงคลศิลป์เนี่ยนะ มีคุณค่าหมด มีราคาหมดไปดูเลื่อนแน่เลื่อนสมณศักดิ์ชุดนำเลิกอ่ะ เป็นไง เดี๋ยวนี้ชุดหนึ่งขี่แสน นั่นก็คือผลงานของสอมงคลศิลป์นะ นี่ก็คือฝากไว้เลยนะครับ ใครสร้างพระนะ ถ้าไม่คุยพื้นไม่ลงยาให้สวยงามนี่ นี่รายการที่แปดนะเนื้อสามกษัตริย์ไม่ตัดปีกนะ ต่อเก้ารอบสามกษัตริย์นะสวยมากนะเหมือนมีชีวิตอ่ะ เนี่ย จะดูมิติไหนมุมไหนมีชีวิตหมดอ่ะหลวงพ่ออ่ะดูดินะใครใครใครไม่ห้อยอ่ะเนี่ยเล็กกระทัดรัดมากนะนี่น่าก็จะเท่าเหรียญบาทเนาะนะประมาณเหรียญบาท รูปลีนะครับ ทรงลีขอชมเนื้อทองแดงสวยๆหน่อยครับ เนื้อทองแดงสวยๆเนื้อเพียวเนื้อเพียวเดี๋ยวไม่มีเลยของผมไม่ชอบ ทำเพียวไงผมชอบแถบเนี่ยในนี่เหรียญบาทเนี่ยครับ เนี่ยประมาณนี้นะประมาณนี้นะอ่ะต่อไปรายการที่เก้ารายการที่เก้านะครับ เนื้อสองกษัตริย์ต่อเก้ารอบไม่ตัดปีกครับ นี่สวยๆเลย สวยจริงๆนะขนาดชุบเป็นเนี่ยสองกษัตริย์ดูดิดู ด้านหลังดิ เนี่ย พัดยศเป็นทองกับเงินนะครับ แล้วก็จะ ตอกเลขนะฮะ แล้วก็ตอกก้อนเงินนะฮะข้างบนเขียนว่าอายุยืน อายุยืนนี่เป็นคำเป็นแนะนำของพระอาจารย์ โชตวัดพุทธไทยสวรรค์นะสุขสันต์ป่าตองขอบคุณมากครับ คุณเกียงกาย ครับผมพ่อเงิน ไปปล่อยให้เช่าตอนนี้ดูพระนะครับ ตอนนี้ดูพระรุ่นเลื่อน สมณศักดิ์รุ่นเนื้อเมื่อ ไหร่ ออกวันที่สามเบ็ดนะ ประกาศไปแล้วนะครับ โปรดทราบโปรดทราบวันที่สามเบ็ดนะ ชุดเลื่อนลุ้นเลื่อนสมณศักดิ์แต่วันที่ยี่ห้าจะออกที่กำลังดูกันอยู่เนี่ยนะครับ รายการที่ 10 นะครับ เป็น 2K ต่อ9รอบไม่ตัดปีกลงยาแดงครับ นี่ตัวล่าง นะนะมาดามกี้บอกตัวล่างขายก็ได้ทุนแล้วนะครับขายผมกลัวจะถึงแสนนะชุดนี้นะลังหนึ่งจะถึงแสนนะครับ ใครที่จองไว้นะฮะเพราะว่าสร้างน้อยมากนะครับสร้างน้อยอะร้อยเก้าสิบเก้าชุด เท่านั้นเอง เนี่ย เหมือนเหมือนมาดามกี้เขาสร้างหลวงพ่อรวยเขาสร้างสองร้อยเองนะอ่านี่ รายการที่ 10.2 เนื้อ 2K ต่อก้ารอบไม่ตัดปีกลงยาน้ำเงินโอ้โหนี่ 2K ก็ไม่ไม่ได้เป็นรองใครนะ พี่น้องนะนะสวยนะดูดิเนาะสวยนะโอ้ผมเห็นเนี่ยผมผมเพิ่งดูนะครับ เนี่ย ผมเพิ่งเห็นงานเสร็จ ผมผมวันนี้ผมมาตรวจงานแล้วก็มาดูเขาแพ็คให้เสร็จเพื่อเตรียมไปปลุกเสกวันที่ยี่บห้าเนี่ยตัวน้ำยาน้ำเงินสวยมากนะสเคเนี่ยเอามีคนซื้อดาวให้ด้วย โอ้โหขอบคุณมาก ให้ดาวร้อยห้าสิบดวงโอ้โหขอบคุณมากเลย ดาวโหลดมาจากฟ้าอีกร้อยห้าสิบดวงขอบคุณมากครับสองมงคลศิลป์ทุยเอ้นี่นี่มันมันมันแบบว่ามันเชียร์ออกหน้าออกตาไงนะครับ ไม่เป็นไรครับสองมงคลศิลป์ตอนนี้ซื้อที่เพิ่มอีกสองไร่นะฮะไปทำโรงงานทำไม่ทันนะคนงานประมาณแปดสิบคนนะตอนนี้นะร้อยแล้วค่ะเออแล้วเครื่องเนี่ยนะเครื่องเขาทันสมัยมากนะ ซื้อมาใช้ไม่ได้ก็จะซื้อครับ คนนี้ใจถึงมาก นี่เป็นลงยาเขียวนะครับ เนื้อ 2K ไม่ตัดปีกลงยาสีเขียวนี่ตัวล่างๆ นี่สวยหมดเลยนะ ผมว่านะคุ้มค่าจะขายกี่ร้อย เนี่ยเอองงไงเอาเดี๋ยวถามผู้เชี่ยวชาญ เอ่อมาดามกี้เดี๋ยวอย่างเงี้ยมาดามกี้อ่ะจะขายกี่ร้อยแบบเนี้ยมาดามกี้เขามือไลฟ์สดเลยนะ ประมูลต้องหลักพัน โอ้โหหลักพันเลยเหรอใช่เพราะว่ามันเป็นชุดแถมทองคำค่ะนะป๋องคือมันทำน้อยและอีกอย่างหนึ่งมันไม่ได้อยู่ในรายการลุ้นเนื้อใช่ไหมคะไม่อยู่ไม่อยู่ใครจะได้แบบนี้คือต้องซื้อทองคำต้องซื้อทองคำใช่แล้วคนที่เขาไม่มีทองคำเขาก็ต้องมาประมูลแบบแล้วมีร้อยเก้าสิบเก้าองค์ใช่เออนี่นี่นี่นี่เพราะฉะนั้นถ้าหลักพันก็ต้องใส่ เพราะว่าพระไม่มีนี่นี่ฟังเลยนะ ไม่ได้เชียร์นะเอาแล้วลองดูกันแล้วกันจะเป็นยังมาดามกี้พูดนะคอยดูอ่ะมาดูต่อไปนี่ก็คือลงยาเขียว ตัวนี้ รายการที่สิบจุดสี่สองเคลงยาม่วง อือหือม่วงก็ไม่ไม่ได้อะไรค่ะ จองได้ที่ไหนไม่มีแล้ว ไปหาซื้อเลยครับ ตอนนี้มีเจ้าของหมดแล้วนะ พี่เออขอบคุณมากเลยที่เข้ามาบอกหาซื้อได้ ต้องต้องประมูลนะ้ละ ตามสายไลฟ์สดแล้วก็สายสะพานบุญกับศูนย์จองนะครับ ที่มีเม็ดแตง ไปติดต่อเอพุทธศิลป์เลยมีร้อยลังนะ แล้วก็มีทองคำยี่สิบชุดนะ อ่ามีเสียแย่นะ เสียแย่เท่าไหร่วะเสียแย่เนี่ย เดี๋ยวผมต้องดู เสียแย่มีเท่าไหร่วะสาวัดแย่นะมีนะพี่โยก็มีนะ อันนี้พี่โยก็มีโยรัชดาคือถ้าเป็นสายสะพานบุญที่เขาไม่คิดเลยนะฮะเวลาผมเปิดจองเนี่ยเขาพี่โยบอกจองก่อนเลย พวกนี้เขาจะจองก่อนเลยครับเขากลัวไม่ได้แล้วก็เขาบอกว่าเห็น ผมเนี่ยทำบุญจริงสร้างจริง สร้างจริง อ่า เดี๋ยวดูมีใครบ้างวะโอ้โหแย่นะ ยี่สิบชุดนะทองคำนะแย่ยี่สิบชุดนะ อ่าผู้สร้างก็มีแค่ยี่สิบชุดเองนะ ติงโนดอ่ะผู้สร้างมีสามสิบแปดชุดเอง อ่าโชว์ไปเลย นี่แต่เอมียี่สิบชุดนะเอ พุทธศิลป์นะพี่ไก่นครสวรรค์สิบชุด พี่เกิดนครสวรรค์ห้าชุดนะครับทองคำ พี่โยรัชดาห้าชุดครับ โอเล่นะสามสิบชุดนะ โอเล่นะ มันไปจัดมันเลยนะจัดมันเลย ปัญญานะ ปัญญาเลียไข่หมานะปัญญาสายเน่ในยี่สิบชุดนะอ่าจบแล้ว เนี่ย ผมเปิดเผยข้อมูลให้แล้วนะ ชี้เป้าแล้วนะครับ ชี้เป้าให้แล้วทักถามพี่โอเล่ก่อนนี่ลงยาฟ้า สีวันเกิดสองเคลงยาฟ้าสวย มีมิติ งดงามมาก น้ำยาเนี่ยโอ้โหไม่รู้มัน มันผสมได้ยังไงนะนี่ไม่ใช่ยาทาเล็บนะฮะลงยาเนี่ยต้องลงให้มันแบบ อืเกิดนะ ซื้อนะครับ ใครเห็นต้องซื้อนะครับ ศูนย์จองนะครับ แล้วก็สายสะพานบุญมีของพวกนี้ต้องให้เขาขายได้ทำต้องให้เขามีกำไรนะครับ สร้างจริงถวายจริงโอ้โหขอบคุณมากครับ ใช่ ผมชัดเจนแล้วผมไม่ได้ ไม่คนที่ว่าน่ะไม่ได้ช่วยผมเลย เออ ผมไม่เคยไปก้าวร้าวกับใครเลย เราทำหน้าที่ของเราเสร็จแล้วครับ หน้าที่ผมจะเสร็จแล้ว เดี๋ยวผมจะทำเสร็จทุกรุ่นผมก็ถือว่านะครับ วันออกเหรียญวันออกเหรียญวันที่ยี่ห้าไงลุ้นเนี่ย ชุดลุ้นเนี่ยไอชุดนำเลิกออกวันที่ห้าชุดลุ้นเลื่อนสัมปทักออกวันที่สามสิบเอ็ดนะ ติดต่อกันเลยใครอยู่ไกลส่งนะครับ ใช้ส่งเอา นปักหมดจะได้ไม่ต้องถามบ่อย ไม่ใช่หนูเห็นเมนี้ยถ้าเกิดส่งดาวหกสองร้อยดวงคอมเมนต์เรามันจะอยู่ เออแล้วใครปักเนี่ยปักเนี่ยมันต้องปักยังไงเนี่ยอ่าปักยังไงหน้าป๋องต้องปักหน้าจอหน้าป๋องใช่เออเดี๋ยวติ๊งโน้ตนะติ๊งโน้ตปักหมดเลย วันที่สามสิบเอ็ดมีนารับชุด เมื่อกี้มันก็ปักไปแล้วนะมันไม่ขึ้นต้องปักใหม่ค่ะหน้าป๋องเออ เดี๋ยวปักหมุดให้นะครับ ปักหมุดให้ ชุดนำเลิกนะครับ รับวันที่ยีนะฮะห้ฮะ นำเลิกหมอนต่านูก็เลยส่งมันขึ้นเป็นสเต็ปแรกอ่า นี่เนี่ย อันนี้นะครับ รายการที่สิบสองโอ้โห มันรู้ทั้งหมดมัน มันสิบสามละที่รายการนะ อืม เออธรรมดา นี่ ห้าสิบ ทั้งหมดห้าสิบรายการนี่มันแถมแยกย่อยอีกนะ ใช่ แยกย่อยเยอะค่ะ โอ้โห แยกย่อยนี่ไปลุ้นกันสนุกเลย ถ้าสายลุ้นนะ สายขายลุ้นนี่สนุกแน่ นี่ทองเนื้อทองทิพย์ผิวหลุงต่อเก้ารอบ ไม่ตัดปีกลงยาจีวรนนะครับ นี่ขนาดตัวล่างๆก็สวยนะ มีความงดงาม ผิวลุงหมายความว่า เนี่ยข้างบนเป็นลุงนะฮะ นี่ครับ บางคนชอบแบบนี้ค่ะนะป๋องชอบไม่ลงยา เออ ดิบๆเนาะเออ อ่ะ สวยดีเอามารายการสิบสามทับหนึ่งนะ เนื้อนาโนแบ็กนาโนแบ็กต่อก้ารอบไม่ตัดปีก หน้ากากนาโนเขียว นี่แน่เป็นงานแรกของผม เนื้อใหม่ นี่ รุ่นใหม่ อัปเกรดทันสมัยพรีเมียมมาก นี่ก็คือได้การเจ๊สาวอยากทำนะ มันทำให้ก็ทำไป อ่ะ แพงนะ ผมบอกก่อนนะ แพงนะนาโนแบ็กเนี่ย แต่ผมอยากทำให้ชุดลุ้นเนี่ย ให้มีส่งคุณค่า ดูสิ สีอย่างกับลูกกวาดอะหน้าอมนะเนี่ย โอ้โหนาโนแบ็กนาโนแบ็กนาโนแบ็กหน้ากากนาโนแบ็กเขียว ต่อไปรายการที่ 13 รายการที่ 13นาโนแบ็กต่อ 9 รอบไม่ตัดปีกหน้ากากนาโน เหลือง อือหือ สวยอะเหลืองเข้ากับดำมากนะโอ้โห งดงามมากเนี่ย คือเขาบอกสวยทีแรกผมก็เฉยๆ แต่ทำออกมาแล้วอะมันทิ้งไม่ได้ คือรายการพระเนี่ยฝ่าจะทำฝ่าจะเซตเสร็จนะครับ แล้วก็ทำตัวอย่างมาดูแล้วก็ถึงจะเปิดให้ ให้สายบุญสะพานบุญทุกคนเนี่ยนะครับ จอง แล้วก็มีรายการอะไรบ้าง จริง ๆ แล้วชุดนำเลิกเนี่ยห้าสิบเอ็ดองค์เท่านั้น เดี๋ยวผมบอกให้เป็นเจ็ดสิบเอ็ดนะ ผมแถมให้อีกยี่สิบนะ อ่า สมนาคุณให้อีกยี่สิบนะยี่สิบมีอะไรบ้างสวย ๆ เลย ผมว่าตัวล่าง ๆ นี่ก็กำไรแล้วนะ นี่นะนรายการที่สสิบามทับสามมันแยกย่อยมานะครับ นี่ก็คือนาโนแบ็กต่อเก้ารอบไม่ตัดปีกหน้ากากนาโนสีฟ้า โอ้โห สีฟ้าสีมันเกิดหลวงปู่สวยมาก เนี่ยใครเอาไปเลี่ยมทองขึ้นมากนะ โอ้โหเลี่ยมจับขอบทองขึ้นมากนะ สายมูน่าจะชอบนะคะแบบอืมนี่นี่นี่นี่นี่ นี่ชุดนำเลิกนะ ออกยี่ห้าเมเมเอ่อนำเลิกนะ ชุดเม็ดแตงนำเลิกออกยี่ห้าาชุดเลื่อนสัมาศักดิ์ชุดลุ้นออกวันที่สามสิบเอ็ดนะครับ แต่เดี๋ยวจะไปเสกพร้อมกันหมดเลยนะครับ แล้วก็มาแพ็คแพ็ค ตอนนี้แพ็คเสร็จหมดแล้วไล่ๆทำ ทำกันทั้งวันทั้งคืน เลื่อนออกเดือนนี้ไงครับ วันที่สามสิบเอ็ดคุณเทพนะครับ เด็กดอนคอนหวันเนี่ยนะ ผมประกาศไปแล้วนะวันที่สามสิบเอ็ดผมบอกแล้วไม่เกินเดือนมีนาก็ต้องไม่เกินเดือนมีนาเพราะรอวัดเปิด แต่ตอนนี้วัดเปิดให้เราเสกเราก็ไปเสกเพื่อเอาวัตถุมงคลให้กับพี่น้องที่ร่วมจองไว้นะครับสิบสามลิฟยี่ห้ออะไรไพโอเนีย อ่าลิฟต์ ยี่ห้อไพโอเนีย สามชั้น รับน้ำหนักได้ประมาณหนึ่งพันกิโลนะครับ ลิฟต์ไพโอเนีย นะครับ ที่จะสร้างอันนี้ผู้สร้างคือคุณ ติ้ง โนตเป็นคนทำสัญญาสั่งลิฟต์ ไปแล้ว สิ้นเดือนนี้จะมาติดตั้งให้ที่วัดแล้ว นี่คือสร้างจริงทำจริงถวายจริงนะนี่ลูกศิษย์สร้างนะไม่ต้องไปอ้างอะไรทั้งหมดอะสร้างแล้วก็ทำนะฮะเหลือก็ทำได้รับปัจจัยจากพี่น้องที่ร่วมบุญมาเนี่ยท่านได้บุญรับพระรับบุญ นะครับแล้วก็อนุโมทนากับทุกท่านที่สุภาพบุรุษผู้ใจดี สุภาพสตรีผู้ใจกุศลทุกท่าน แล้วได้วัตถุมงคลที่เป็นสิริมงคล สวยๆงามมซื้อก็ได้ขายก็ได้ ห้อยก็ดี นาโนแบ็กไม่ตัดปีกหน้ากากนาโนไทเทเนียมนี่ ดูหน้ากากไทเทเนียม สร้างสารรค์เหลือเกิน สร้างสารรค์ผลงานเหลือเกินนะครับ เพิ่มมูลค่า เพิ่มราคาคิดตังเราเพิ่มด้วยนะครับ ต่อไป 13ทับ6 13ทับ6นาโนแบ็กต่อ9รอบไปตัดปีก หน้ากากโนนานาโนสีชมพูสีชมพูโอ้โหโอ้โหเป็นไงพี่น้องสวยครับ นี่หน้ากากสีชมพู นี่ห้าสิบเอ็ดเหรียญนนะอ่ะ ต่อไปทับเจ็ดสิบสามทับเจ็ดนาโนแบ็กไม่ตัดปีกหน้ากากนานาโนชุบทองโอ้โหไอหน้าชุบทองนี่ผมชอบมากอย่างกระทองคำเลย นะครับพี่น้องครับดูดิอ่ะใครบอกไม่ชอบเอา เอาปากกามาขีดเลยตรงไหนไม่สวย คือถ้ารูปแบบมันสวยนี่คือเหรียญมันสวยแล้วเนี่ย แกะมาสวยปั๊มมาสวยแล้วเนี่ย หน้ากากจะคม นะหน้ากากนี่ไม่มีรอยกระเดิดเลยนะ ติดนี่สนิทมากนะผมบอกเลยนะ ใครหลุดผมซ่อมให้นะใครหลุดผมซ่อมให้มาเลย ไม่มีหลุดหรอกครับ ส่วนมากจะไม่หลุดหรอกถ้าท่านไม่ไปแงะมันนะ แล้วท่านไม่ไปทำหล่นจนบุบบี้อะไรเงี้ย แต่ก็ซ่อมให้นะเราถือว่าเราบริการนะ นี่คือเซอร์วิสมายนะฮะหลังการสร้างการผลิตไม่เป็นไรนะทีมงานสะพานบุญป๋องสุพรรณการันตีนี่นะทำผลงานออกไปก็สู่สายตาประชาชนทุกรุ่นนะบางรุ่นก็ไม่เล่นนะ ด่าที่ผายเลยบางรุ่นเล่นมีราคาขึ้นนะกำไรโอ้โหเฮฮาผมไม่เคยไปขอเลย เฮ้ยกำไรมากเอามาทำบุญบ้างไม่มี เอาไปเลย เอาไปสร้างบ้านเอาไปซื้อรถเอาไปซื้อเพชร ซื้อนาฬิกากันไป ไม่เป็นไร ทีมงานผมนี่ปลูกบ้านกับคนละหลังหลังหลัง คนสร้างนี่ก็จะขายบ้านอยู่แล้วนะครับ นี่ อันนี้รายการที่สิบสามทับแปดนาโนแบ็กไม่ตัดปีกหน้ากาก นาโนสีส้ม โอ้โหเหมือนส้มจริงๆเลย โชกุนหรือเปล่าเนี่ย ฮะดูสายน้ำผึ้งอ่ะส้มสามโลร้อยเออ เนี่ยดู ดิหน้ากากดู ดิยาส้มเป็นไงโอ้โหนาโนส้ม ขึ้นครับ พี่ครับ พี่น้องครับอผมไม่ชอบไปเล่นเนื้ออื่นนะครับนะถ้าไม่ชอบเล่นรุ่นอื่นได้ เพราะตอนนี้มีเจ้าของหมดแล้วต้องไปแบ่งเขานะ เดี๋ยวผมบอกก่อนที่ให้ดูนี่เจ้าของหมดนะนั่งนี่ก็เจ้าของนะมาดามกี้ต้องไปแบ่งเขานะเขาจะให้คุณหรือเปล่า พูดไม่ดีเขาไม่ให้ด้วยนะต้องให้ถูกใจนะ เวลาเขาไลฟ์สดเนี่ย มันเขามีราคากันนะครับ เหรียญทุกเหรียญมีราคา มีมูลค่าทางด้านจิตใจนอกจากได้ ได้ทำบุญแล้วก็ยังได้เหรียญได้วัตถุมงคลที่เป็นเป็นเป็นสิริมงคลแล้วก็มีความสวยงามนี่อันนี้เป็นนาโนแบ็กชุบเงินโอ้โหเนี่ยมีทั้งเงินทั้งทองอะไรแม่งครบสูตรนะครับ ครบสูตรครบสูตรอันนี้วันที่ยี่ห้ารับนะครับ อ่ะ นี่ห้าสิบเอ็ดเหรียญไปแล้วนะพี่น้อง มาดูที่ผมเซอร์ไพรส์แถมให้ยี่สิบนี่ โอ้โห เป็นไง ใจถึงพึ่งได้ ใครว่าใจถึงพึ่งได้ไอ้อะไรวะปลา ปลาดวงเหรอ อะไรเออลูกเออคือคือตอนแรกอันเนี้ย เราไม่ได้แถมให้ ไม่มีเไม่เพิ่มให้ทีหลังเพิ่มไมสีงอีกยี่สิบออีกยี่สิบดูว่าเหมือนแบบว่า อันเนี้ยที่แรกก็คุยอ่ะก็แถมจังเลยคือไอ้คนสร้างเนี่ยมันจะแถมผมบอกให้เลยไอ้ติ๊งโน้ตเนี่ยป้าไม่มีไอ้นั่นไม่มีนี่ใส่ใส่ไปใส่จนจะไม่เหลือแล้วเนี่ยนี่หนูเบรกเยอะคืออันนี้คือเบรกไว้อีกนะ พิเศษเพิ่ม คือตอนแรกไม่มีในรายการอันนี้คือพิเศษให้เลย อันนี้ก็คือ คือตอนแรกอะไม่มีไม่มีไม่มีเลยไม่มีอยู่ในรายการยี่สิบเหรียญนี่ไม่มีตามข้อตกลงคือไม่มี ไม่มีเปิดไปก็ห้าสิบเอ็ดเหรียญห้าสิบเอ็ดเหรียญทั้งทองคำแล้วตอนหลังอันนี้ก็คือเพิ่มให้ แถมให้ฟรีแถมให้ฟรียี่สิบเหรียญชุบทองลงยาสังกติ กับชุบเงินลงยาสังกติ ข้างหลังนี่ฝังพลอยเจ็ดสีผมคิดดูที่แถมเนี่ยมันใจถึง คือค่าฝังอะแพงมากอย่างเงี้ยฝังฝังพลอยพลอยแท้เลยใช่ไหมคะนกบอพลอยแท้เลย โอ้โหแถมให้ฟรีนะคะฟรีครับ สุดยอดเลยโอ้โหขอบคุณมาก นี่คือ มาดามกี้มันจองน้อยไปหน่อยมันบอกอไม่น้อย หนูก็เยอะ หนูแอบซุ่มเนี่ย ตอนนี้ถ้าเกิดใครที่แบบเล่นสายนี้นะแล้วพระสวยงามด้วยแล้วก็คุ้มค่านะผมว่าคุ้มค่าอ่าเดี๋ยวมาดูเดี๋ยว นะพี่น้องผมว่าทำเนี่ยก็คือทำไปอ่ะนะอ่าไม่มีหรอกนะอย่างเงี้ยมีใครกล้า กล้าให้ นะกล้าแจกกล้าแถมเซอร์ไพรส์สมนาคุณ ผมถือว่าผู้ที่มาร่วมบุญกับเราเนี่ย เราต้องเอาวัตถุมงคลที่เป็นดี ๆ ดี ๆสวย ๆไม่พรามว่า นี่วระสามนะ ผมเสกพระเนี่ย ผมไม่ได้มาเสกแบบ ไม่อยากไปคุยอะ่ะคือ คุณก็เห็นเนี่ย ผมเสกทีไรผมก็ให้ ไลฟ์สดให้คุณดูกันนะพระเข้าพิธีนะชัดเจนชัดเจนนี่เอามาดูเนี่ยนี่คือ ที่ชุบนะ ชุบแถมนะเนี่ยวันที่ยี่ห้ามารับกันไปเลยนะ แถมอย่างเงี้ยเนี่ย ชุบทองคำนะ ชุบชุบทองคำ อุ้ยกับเนี่ยครับชุบทองคำนะ ฝังพลอยแดงนะพี่น้องดูดิเนี่ยโอ้โหสวยผมไม่ต้องออกจากถุงนะเพราะว่าเดี๋ยวจะได้ดูอันต่อไป เนี่ยพลอยแดงพลอยแท้นะ เนี่ย คนที่ฝังเพชรให้ผมเนี่ย เขาฝีมือไม่ธรรมดานะ ฝังไม่มีหลุด เนี่ยชุบทองนะ ลงยาสังคติ ไป ฆ่าชุบอีกแล้วมาฆ่าลงยาอีก สังคติเนี่ยที่อื่นนะลงห้าบาทที่นี่ลง เกินนะผมบอกเมื่อก่อนนะอ๋อฝังพลอยนี่จังห่าง นะค่าขวางนี่จังห่างค่าพลอยจังห่างนะนี่คือบอกถึงว่า ผมไม่ได้เสียดาย ผมให้ให้ท่าน สมนาคุณท่าน แต่ผมอยากให้สร้างพระออกมาเนี่ย ให้มันคุ้มค่านะกับการรอคอยที่มันช้ามันนาน เพราะนี่ไง นี่ไงแล้ว ไหนจะไปฝังไหนจะไปลงยาเนี่ยมันช้ามันมีกรรมวิธีค่ะ มีมีขั้นตอนในการสร้าง อันนี้ยาเหลือง ไอ้อันนี้เพชรเหลืองเนาะค่ะเออเหลืองนะพอนะพลอยนะพลอยเหลืองอันนี้ ออ่ามึงจะโปรโมทให้มันอีกอ่ะอ้าวเอาาด้วยได้ตามอ่านี่ร้านฝังพลอยฝังพลอยดินี่ร้านฝังพลอยไปเลยนะณเจโม จิวเวอรี่แอนด์ทู อ่าเบอร์ติดต่อนะ เนี่ยฝังพลอยฝังเพชรร้านนี้ฝีมือมากนะน่ะชุดนำเลิกนะ ผลงานเขานะ ที่ฝังเพชรนะครับ หลวงปู่จือฝังเพชรก็ร้านนี้นะเลื่อนด้วยค่ะอ่าเลื่อนสมรศักดิ์ร้านนี้หมด ไปเลย นี่ผมโฆษณาให้เสร็จ คืองานเขาดีเราต้องเชียร์เขาและผมไม่มีปิดกั้นใครนะ ผู้สร้างทุกคนนะมาทำได้หมดเลยน่ะ นะ ไปทำได้หมดเลยที่ผมจะแนะนำให้ ร้านบัตรกีก็ เออเจวิไลนะน้ำป่องพอแล้วไม่ต้องบอกหมดเออบอกเลยคือคนทำงานเนี่ยเขาจะได้รู้ว่า เราทำเนี่ยโอ้โหนี่ลงนี่พลอยชมพูครับ ชุบทองสังกติลงยาพลอยชมพูเอ้ยฝังพลอยชมพู เนี่ยเรา แถมนะเรา แถม ไปยี่สิบเหรียญ นี่ฝังพลอยเขียวนะชุบทองลงยาเนี่ยพลอยเขียว สวย ๆ เลย สีประจำวันเกิด สีเป็นมหามงคล ใคร อยากได้สีอะไรประมูลเอาเลย หาซื้อตามศูนย์จองสะพานบุญมีนะครับ วันที่ยี่ห้านี่ก็ขึ้นได้กันเต็มที่อะครับผมดูแล้วว่าไม่มีเวลา แล้วก็ไปเล่นรุ่นเลื่อนสมณศักดิ์นะ หลวงปู่พัดเนี่ยไม่เล่นรุ่นเลื่อนรุ่นสำคัญของท่านนะ ผมนี่แหละถูกต้องชัดเจนนะ ถูกต้องชัดเจนในการสร้างนะ อันนี้สร้างสร้างลิฟต์นะ เลื่อนนั้นสร้างโรงพยาบาลภัยสาลีนะสามสิบล้านนะ แล้วก็โบสถ์วัดโคกเดือไปสามล้านนะ ถวายข้ามูลนิธิอ่ามูลนิธิอะไรเพชรมงกุฎยอดเพชรอีกเจ็ดล้าน นะ แล้ววัดโบสถ์ที่ขุขันสองล้านนะ แล้วรถตู้พยาบาลอีกทั้งหมด 3 คันนะฮะวัดตากฟ้าคันหนึ่งนะครับรถซื้อถวายวัดตากว้าหนึ่งคัน นี่คือผลงานที่ผ่านมาแล้วเราทำจริงนะ เราไม่ได้มาเอาเงินมาใส่กระเป๋านะ เราเอาเงินเนี่ยไปทำบุญให้หลวงปู่ที่ตามดำริบางคนอ้างบอกว่าดำริดำริก็มึงก็ไปถามหลวงพ่อมีชีวิตอยู่ดำริป่ะนะไปถามเลย ไปถามหลวงพ่อเนี่ยยังอยู่นะหลวงปู่ ยังอยู่ดำริท่านทางนั้นนะที่กูทำเนี่ย แต่ว่า พูดมากว่ามากไม่ได้ช่วยสักบาทหนึ่งเลย นะ แต่ที่ทำกันเอาเงินไปไหนผมไม่รู้ แต่ของผมเนี่ยผมทำให้เห็น เอากันพระยืนหน้าวัดนั่นดีกว่า9เมตร9เซนนะใครสร้างไปถามเลยแล้วกองสร้างเออไปถามเลยใครสร้างนะเงินใครเงินวัดหรือเปล่าผมไม่ได้เอาเงินวัดเลยนะเนี่ย เงิน เจริญพรกลางนะแต่สิทธิ์เป็นพยานนะสิทธิ์ไอ้สิทธิ์พามา นะ สร้างเท่าไหร่ไปถาม อืม พราะมีคนทำดีสร้างแล้วสร้างไม่เสร็จ ก็ต้องตกถึงมือเรานะครับแต่ไม่เป็นไรทำบุญไม่เป็นไรไม่คิดมากจบนี่ยายาดำโอ้โหมียาดำเว้ยพระราหูอ่านี่ไอ้เพชรเพชรดำกูเป็นยาดำอันนี้ อันนี้พลอยนะพลอยพลอยน้ำตาลนะ อันนี้พลอยสีน้ำตาลสวยนะฮะนี่หน้สองนี่สีออกเหลืองบุตราบุตรเสือบุตรนะ เนี่ยพลอยน้ำตาลนะ อ่ะ นี่มาดูชุบเงิน ชุบเงิน นี่สวยมากนะผมชอบเลย มันสะอาดมาก แล้วก็ลงยาสังกติ ด้านหลังเป็นยาแดงนะครับ ชุบเงินก็ยาก็จะเออเพชรฮะ เพชรพลอยพลอยพลอยแดงพลอยแดงก็จะขึ้นมาก นี่บ่งบอกถึงแบบ เหรียญที่มันจะทรงคุณค่าในอนาคต ได้รับเหรียญสวย ทรงคุณค่าที่สุด โอ้โห ขอบคุณมากครับพี่ นะพี่ป้อมพี่จุ๋มอะไรจุบ จิ๋มโอ้โหชื่อเพราะหลายเลยจูบจิ๋มที่ริมโขงโอ้โห สุดยอดคุณทรงเดชบุสงเนิน นี่ นะ วันที่ยี่ห้าไปรับเลยนะ รับบุญรับพระกัน อ่านี่ก็เป็นยาสีเหลืองนะครับ ชุบเงินลงยาสังกติ ตอก โค้ดตอกเลขชัดเจนทุกองค์ อย่างละร้อยเกาสิบเก้าเหรียญหมดนะ หมดแล้วหมดเลย นี่ยาชมพูนะครับเพราะฉะนั้นไปติดต่อเลยตอนนี้นะ ไปพูดคุยนะ ไปไปต่อสายติดต่อกันไว้เลยใครอยากได้แบบไหนนะ เพราะว่าพอหมดแล้วหมดเลยเพราะมันร้อยเกาสิบเก้าเหรียญไม่ได้เยอะนะครับผมบอกให้ไม่ได้เยอะนะอย่างร้อยเกาสิบเก้าเหรียญไม่ได้เยอะ แล้วก็มีครั้งเดียวแล้วเป็นครั้งเป็นโอกาสเดียวที่เลื่อนเลื่อนสมณศักดิ์นะครับ เป็นรุ่นสำคัญของเจ้าคุณพัดวัดห้วยด้วนนะครับ แล้วก็เป็นเทพเจ้าแห่งเมืองสี่แฟเป็นพระอริยสงฆ์ห้าแผ่นดินอายุร้อยกับอีก เจ็ดเดือนเหลือร้อยก็อีกสิบเดือนแล้วสิบเดือนเดี๋ยวเพราะว่าวันเดี๋ยวนะเออสิบเดือนแล้ว เพราะว่าวันที่สิบสองพฤษภานะ เชิญมุติตาผมจัดงานที่วัดจะเป็นงานวันเกิดหลวงปู่ นะ วันที่สิบสองพฤษภานะครับ เป็นงานวันเกิดนะครับ เพราะนั้นก็ใครว่างถ้าเกิด มันยุคโควิด ด้วยต้องดูนะฮะสมเด็จธงชัยเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นะครับเป็นประธานฝ่ายสงฆ์จัดงานนะครับ ประธานฝ่ายคารวะคือ ท่านต่อศักนะครับสุวิมลนะฮะ ซึ่งเป็นลูกหลวงปู่นะฮะหลวงปู่รับเป็นลูกบุญธรรมนะครับ อันนี้ยงพลอยสีน้ำเงินนะฮะสวยนะไอชุบเงินเนี่ยพอพอเกี่ยวอะไร กับดำดำกับน้ำเงินน้ำเงินมันจะสวยมากนะเนี่ยเป็นความงดงามในการสร้างผมก็ภาคภูมิใจในการสร้างเหรียญขึ้นมาเหรียญป้องอ้อยเนี่ย ผมบอกเลยนะมีแค่ชุดนี้นะ ปอกอ้อยเนี่ยไม่มีจำหน่าย มีเท่านี้เท่านั้นไม่ได้สร้างจำหน่ายสร้างมาแถมอย่างเดียวนะไอ้ป้องอ้อยชุบเงินกระชุบทองลงยาสังกติ ฝังพลอย มี ลังละยี่สิบเหรียญทั้งหมดคูณร้อยเก้าสิบเก้าลัง ถูกไหมสาวเนี่ยมีเท่านี้นะ ไม่มีจำหน่าย ไม่มีแยกย่อย ไม่มีไปอยู่ในชุดรุ่นไม่มีมีอยู่ในชุดนำเลิกอย่างเดียวเนี่ยป้องอ้อยเนี่ยที่ผมไม่ทำมาแถมเพราะอะไรรู้ไหม สามพันเก้าทั้งหมด 3,980 องค์สองอย่างนะครับชุบชุบทองกับชุบเงินเนี่ย มี 3,980 องค์ เพราะว่าสวยแล้วก็อยากจะทำอีกก็เลยไม่เอาดีกว่าทำให้มันมีราคากับในชุดนำเลิกว่าป้องอ้อยมีในในชุดนำเลิกเท่านั้นนะครับ อย่างละ10เหรียญชุบทอง10เหรียญชุบเงิน 10 เหรียญไม่มีจำหน่ายที่อื่น อันเนี้ยผมว่าจะมีราคา นะฮะต่อไปเพราะว่าเป็น เหรียญที่สวย ผมชอบมากนะป้องอ้อยเนี่ยป้องอ้อยนี่ไม่ เอในชุดรุ่นไม่มีด้วยนะมีเซอร์ไพรส์เออมีเซอร์ไพรส์มีเซอร์ไพรส์เออนี่ นี่ในชุดรุ่นมีมีเนื้อนวะยงยาแดงเซอร์ไพรส์นะร้อยเหรียญนนะใช่ค่ะในในห้าร้อยเก้าสิบเก้าลังแล้วก็มีโอ้ตัวนี้เข้าไปตัวเซอร์ไพรส์ตัวเซอร์ไพรส์นี่นะเนื้อเงินสองหน้าอีกร้อยเหรียญนะนีะนี่มีแค่นี้นะ อ่ะ ลองไปดูไปติดตามมาดูเลยเนี่ย ใครยังไม่มีนะไปหาเลย ดูเนื้อเงินหน่อย เนื้อเงินคือเนื้อเงินอะไรครับเนื้อเงินหน่อยเนื้อเงินเจ้าสาวเนื้อเงินอ่ได้ เดี๋ยวให้ดูนี่นี่นี่นี่ชุดลุ้นนะนี่แถมอย่างละร้อยนะเซอร์ไพรส์อย่างละร้อยเนี่ย เนื้อเงินสองหน้านี่ไม่มีสร้างมีแค่สร้างร้อยองค์ เพราะฉะนั้นของพวกนี้พรีเมียมหมดนะพรีเมียมเลย แล้วคอยดูแล้วกัน ไอเนี่ย มาดามกี้คอยดูแล้วกันอย่างละร้อยเหรียญเท่านั้นใครจะซื้ออ่ะ อ่ะ มาดูเนื้อเงินใช่ไหมเอานี่เงินนะฮะ อ่า นี่เงินแต่ละหน้า อ่า อ่า หน้ากากทองคำ เงินหน้ากากทองคำนะครับ ลงยาธงชาติ ธงชาตินี่ ด้านหลังลงยา นี่ โอ้โห สวยมาก เด็ดเด็ดเด็ดอ่ะใครที่เมื่อกี้อยากดูนะ นี่คือเนื้อเงิน สวยๆเลย สวยมาก เป็นไงครับ ไม่ต้องดูอะไรดูแค่กล่องก็แล้วกันกล่องยังสวยเลยเนี่ยอ่ะ อยากจะชมตัวเองอยู่เนี่ยว่ากูทำกองสวยช่างสาวทำตอนนี้ำี่องทำค่ะเราทำเสร็จแล้วนะมันเอากล่องเอากล่องโชว์หน้าร้านครับ มีแต่คนมาสั่งกล่องนะครับ ตอนนี้ เป็นไงเจ๊สาว อือหือออเดอร์เสียงหาจองตามศูนย์จองเลยครับเก้าออเดอร์เดียวตามศูนย์จองเลยสวยงามมากทองคำนะคะอาจารย์ตะกี้โชว์แล้วเนาะทองคำโชว์อีกรอบก็ได้เนาะทองคำ หนื่อยครับนี่ก็คือผลงาน ทีมงานสะพานบุญป๋องสุพรรณการันตีแล้วก็นี่เป็นงานของคุณติ้งโน้ตนะติ้งโน้ตแปดริ้วเนี่ย เขาไปขออนุญาตหลวงปู่ อนุญาตให้ทำนะไม่ได้มาพูดแล้วก็มาทำกันนะ อนุญาตจริงๆนะ มีใบนะมีใบ นะ จริงๆทำอ่ะ ผมไม่ต้องใช้ใบอ่ะนะ ใช้คำพูดก็ทำได้แล้ว อดใจได้ได้บุญใหญ่ได้ครับ คุณวิเชียนส้มแก้วขอบคุณครับ เด็กวัดบ้านพร้าวกล่องก็สวยจัดครับผม คุณเล็กนูโวทุกอย่างสวยหมดพรีเมียมหมดเลย งานนี่นะละเอียดนี่เนื้อทองคำไปหาเช่า กันนะ มีร้อยเก้าสิบเก้าองค์นะครับ จะเช่าเท่าไหร่ เขาจะแบ่งให้ท่านเท่าไหร่นะต้องไปใช้คารมกันเอาเองแล้วนะคารมคมคายของแต่ละศูนย์ของแต่ละสะพานบุญนะฮะผมไม่มีไม่ต้องโทรหาผม เพราะพระพระผมเปิดไปเนี่ยมีเจ้าของหมด วันที่สิบเอ็ดเลื่อนออกแล้วเหรอครับใช่ครับสิบเอ็ดออกเลยนะครับ ไปรอรับเลยมีกับใครติดต่อเลยนะ จองกับศูนย์ไหน จองกับสะพานบุญคนไหน ไปติดต่อเลยนะครับ ปล่อยเช่าองค์เท่าไหร่ไม่รู้นะฮะไปถามเจ้าของตอนนี้มีเจ้าของหมดแล้ว ผมไม่มีนะผมไม่มีตอนนี้ผมมาให้ดูงานที่เสร็จนะครับ อัปเดตให้ดูว่าพร้อมที่จะเสกวันที่ยี่ห้าแล้วก็ไปรับพระกัน รับพระรับบุญอะไรวะเรื่องอันนี้เป็นตัวเซอร์ไพรส์ในในรังลุ้นของเรื่องโอ้โหอ่ะนี่เอาซะหน่อยนะเซอร์ไพรส์ในรังลุ้นเรียกสวยๆก็ตัวเติมเป็นอ่าซาตินลงยาฟ้าแล้วก็ลงยาสังกตินะนี่นะ วันที่สามเบ็ดนะนี่ตัวเซอร์ไพรส์ในรังลุ้นนะอ่ะไหนๆ นั่นเราก็บอกหน่อย นี่ นี่นี่ถามว่าไปอัปเดตนะนะบอกเอาหน่อยนี่ต่อกรรมการก็คือตัวเซอร์ไพรส์นะถ้าใครเจอนะ อย่าตกใจนะ เนี่ยทำมาเซอร์ไพรส์เฉยๆ ไม่มีจำหน่ายนะ เซอร์ไพรส์ในรังลุ้นโอ้โห มันเป็นแบบว่า อันนี้เซอร์ไพรส์เหรอ นี่เซอร์ไพรส์ลงยาธงชาติ ใช่ค่ะพระปองอันนี้สวยมาก สวยมาก อันนี้ฝังพลอย อันนี้นวะนี่วะใช่ขังงอันนี้สวยมาก นี่นวะของช่างผมนี่แหมสุดเลยตอกเก้ารอบนะ ตอกเลขเก้าแล้วก็ฝังพลอย ตัวนี้ตัวเซอร์ไพรส์ในรังลุ้นนะ เป็นสไตล์นี้เลยวันที่สามเบ็ดนะ ผมบอกเลยโรงงานนี้ที่ผมทำนะวะโรงนี้สวยที่สุด นี่ไงเดี๋ยวจะให้ดูไม่มีใครเหมือนค่ะไม่มีใครเหมือนเลยอ่าโอ้โหอย่าตัวเซอร์ไพรส์แต่ละสีดูดิอ่ะนี่ไม่มีจำหน่ายเซอร์ไพรส์ว่าทีแรกว่าจะไม่เปิดเผยอ่ะ เปิดเผยไปแล้วเดี๋ยวค่อยถ่ายรูปแล้วจะลงว่าเซอร์ไพรส์อะไรบ้างนะครับ ว่ามีเท่าไหร่นะ อันนี้เซอร์ไพรส์ในลังลุ้นเลื่อนสำนักศักดิ์วันที่สามเบ็ดรอรับกันนะครับ เนื้อซาติน นะฮะเนื้อซาติน ดูติแต่ละสี นี่ก็คือลงยาสอมงคลศิลเซอร์ไพรส์ลังลุ้นมีทุกลัง เอ่อ ไม่ไม่ทุกครับไม่ทุกไม่ ทุกแล้วแต่ โชคของใคร นะ เพราะว่าจะทำมาอย่างหนึ่งนี่ น่าจะเดี๋ยว ต้องดู เดี๋ยวคำนวณดูอยู่นะครับ นี่สีสวยครับยาแดงครับ นี่ เนื้ออัปาก้าเอ่อซาตินเอ่อเนื้อซาตินอัปาก้าซาตินอะัปาก้าซาตินนะฮะ แล้วก็ลงยาแดงเนี่ย อันนี้จะแพงเนี่ยคอยดูเหอะ เนี่ย จะตอกกรรมการนะครับ ตัวเซอร์ไพรส์ถ้าตอกกรรมการคือตัวเซอร์ไพรส์นะครับ แล้วก็ตอกโค้ดตอกเลขนะครับ อันนี้เราทำมาห้าพันหรือเปล่าไม่รู้ห้าพันแล้วก็มาลงยาสีต่างๆ นะ เพื่อไปเซอร์ไพรส์ให้อย่างละนิดละหน่อยอย่างละแบบเนี่ยครับ ให้มันหลากหลายให้มันหลากหลาย นี่นะฟินิกนะ โอ้โหซาตินฟินิกนี่จะขายเท่าไหร่เนี่ยพี่น้องครับพันห้าผมว่ามีคนซื้อนะเหรียญนนี้พันห้าสองพันมีคนซื้อนะนี่นะ โอ้โห สวยจริงแต่จะพยายามให้มันกระจายกระจาย กระจายนะครับ จะกระจายอยู่ในหลังลุ้นนะฮะ นี่อ่าสวยงาม ต่อโค้ดแล้วก็ลงยา โอ้โห แต่ละสีนี่แน่นี่แน่นี่แน่นี่แน่ลงยาสังกติอย่างเดียวก็ดิบดดีนะค่ะสวยค่ะสวยมากเลย โอ้โหหน้าหลวงปู่เนี่ยไม่เล่นเลื่อนสมณศักดิ์จะเล่นอะไรครับ ดูที่ชุดนำเลิกออกไปอ่ะ ชุดตอนนี้สี่ห้าแสนนะครับ เพราะนั้นถึงเวลาแล้วครับนะฮะ วัดเปิดแล้วพี่น้องมารับบุญรับพระกัน วัดเปิดแล้ววันที่สามเบ็ดนะครับ รับชุดลุ้นเลื่อนสมณศักดิ์ วันที่ยี่ห้านี่ก็รับ ชุดนำเลิกไม่แตงนะครับ แล้วเดือนพฤษภาเดี๋ยวมา ว่ากัน ผมจะเอา ลุ้น ไม่แตง ออกให้ได้ แต่ว่าตอนนี้ก็ทำงานกันทุกวัน นะ ขั้นตอนของการทำการผลิต เนี่ย ใช้เวลาต้อง ขออภัยทุกท่านที่ล่าช้าไปบ้าง เสร็จแล้วผมอยากออกให้เลย แล้วช่วงนี้เสร็จแล้วก็ไปเสกไม่ได้แต่นี่วัดเพิ่งเปิดนะ จะเปิดวันที่สามเบ็ดแล้วก็วันที่ยี่ห้ากับยี่บเจ็ดยี่บเก้าประกาศให้เสกเราก็ไปเสกวันที่ยี่ห้านะฮะ แล้วก็ออกไปเลยนะครับ แล้วก็ของทีมงานที่สร้างทุกท่านที่ก็เริ่มไล่เสกนะครับ ไทยที่จองไว้ก็ติดต่อกันเอา นะ ทุกรุ่นดีหมดเลยครับ ทุกทีมงานที่สร้างถือว่ามาช่วยทำคุณประโยชน์กับสังคมกับวัดนะฮะ กับหลวงปู่กัน มาร่วมบุญด้วยกัน เพราะฉะนั้นก็ผมถือว่าได้บุญด้วยกันทั้งหมดนะครับ ทุกท่านนะครับ ดีทุกรุ่นนะฮะทุกรุ่นที่สร้างเป็นรูปหลวงพ่อองค์เดียวกันหมดนะ ด้วยความศรัทธาชอบแบบไหน นะอยากได้แบบไหนนะเลือกเอานะฮะเลือกเอานะมีถูกมีแพง มีสวยมีไม่สวยก็แล้วแต่ แล้วแต่ว่ารูปแบบของแต่ละทีมนะครับ ก็มีเป้าหมายนะฮะมีเป้าหมายแล้วก็มีวัตถุประสงค์ที่ดีที่ชัดเจนทุกคนที่สร้างเพื่อทำปัจจัยถวายวัดถวายหลวงปู่กันนะครับ ส่วนของผมผมก็มีทำตามดำริที่สร้างที่เห็นนะฮะที่ผ่านมานะครับ โรงพยาบาลภัยสาลีก็เร็วๆ นี้ก็จะเสร็จจะได้ไปเปิดนะครับที่ผมทำอะไรผมก็จะเปิดทำพิธีทำบุญนะครับ ท่านก็จะได้เห็น เพราะฉะนั้นท้ายที่ร่วมบุญมาไม่มีคำว่าผิดหวัง ท่านได้บุญเต็มๆท่านได้พักดีๆที่ทรงคุณค่าในอนาคต คุณลิขิตฟ้าฟ้าใหม่ สายเหนือขอบคุณมากนะครับ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมในวันนี้ ผมก็อยากจะให้ท่านทราบว่าที่รอคอยมาแล้ว วันนี้ณบัดนนี้อัปเดตให้ชมแล้วก็ถึงเวลาแล้วครับ ท่านได้รับพระแล้ว นอกจากท่านได้รับบุญแล้ว วันนี้ก็เอาวันที่ห้าก็รับพระชุดนำเลิกรุ่นเม็ดแตงพิมพ์เม็ดแตงแล้วก็วันที่สามเบ็ดรุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ชุดลุ้นนะฮะก็ติดต่อรับกันนะครับ ไม่มีคำว่าผิดหวังก็ขอฝากไว้นะครับ ที่ผ่านมาที่ล่าช้าไปบ้างก็ต้องขอกราบขออภัยทุกท่านนะครับ ที่การทำงานมีขั้นตอนในการสร้างการผลิตเลื่อนวัดไม่เปิดให้เข้าพิธี ใช่ครับไม่ได้เปิดนะ ไม่ได้เปิดนะเสกเนี่ยวันที่สำเร็จเสกรุ่นเลื่อนเออผมจะไปเสกวันที่ 25 เลยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะออกให้วันที่สามเบ็ดแล้วก็วันที่25เนี่ยจะออกชุดนำเลิกเอ่อเออ่เลื่อนธรรมศักดิ์เม็ดแตงก่อนลุ้นยกหลังออกวันที่สามเบ็นะครับนะครับ เดี๋ยวจะปักหมุดไปให้นะครับแต่แต่ไลฟ์สดนี้ก็น่าจะรู้ทั่วกันหมดแล้วช่วยแชร์กันไปนะครับอ่ะวันนี้ก็ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมแล้วขอบคุณคุณมาดามกี้ที่มานั่งเป็นกำลังใจ แล้วก็ก็มาลุ้นผลงานนะครับ มาชมผลงานผมสำหรับวันนี้นะครับได้ชมผลงานแล้วก็ความคืบหน้าแล้วนะครับ ถึงวันนั้นแล้วก็มารับพักกันรับบุญกันนะครับจเจริญพรจองได้ที่ไหนจเจริญพรตอนนี้ยังไม่ได้จองสร้างจริงทำจริงนี่ครับอขอบคุณมากคือก็ทำไปนะฮะสิ่งที่เรามีโอกาสได้ทำเราก็ได้ทำแล้ว นะฮะทุกคนที่ร่วมจองกับผมเนี่ย ถือว่าได้บุญศูนย์จองแล้วก็สะพานบุญทุกท่าน ศูนย์จองทุกท่าน แล้วก็คุณมาดามกี้ก็จองทุกรุ่นของผมนะก็ต้องขอขอบคุณนะที่นี้เพราะว่าผลงานในการสร้างเนี่ย เราทำให้ออกมาสวยงาม และให้ทุกคนเนี่ยศูนย์จองเราแล้วก็สะพานบุญเราเนี่ย ได้เปลี่ยนมือแล้วก็มีมูลค่าเพิ่มจะได้มีปัจจัยมาใช้จ่ายดูแลครอบครัว หรือว่าเอาไปทำบุญต่อนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับ ขออวยพรให้ท่านและครอบครัวนะครับ จงมีแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งใดสมปรารถนา ขออำนาจบารมีของหลวงปู่พัดวัดห้วยด้วน หลวงปู่จือวัดเขาตะเงาะหลวงพ่อโชตวัดผู้ไทยสวรรค์จงอำนวยอวยชัยนะครับ ให้ท่านปลอดภัยจากโรคโควิด -19 นะมีโชคมีชัยนะครับ ประสบความสำเร็จสมปรารถนาทุกประการครับ สวัสดีครับ